สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเกี่ยวกับการอ้างอิงเซลล์หรือช่วงข้อมูลในสูตร และเรื่องการตั้งชื่อช่วงเซลล์ และแก้ไขข้อมูลช่วงเซลล์ค่ะ การอ้างอิงเซลล์หรือช่วงข้อมูลในสูตร เป็นการอ้างอิงถึงเซลล์หรือกลุ่มเซลล์บนเวิร์กชีตที่ต้องการนำค่าของเซลล์เหล่านั้นมาใช้ในสูตรที่กำหนด โดยโดยปกติจะแบ่งการอ้างอิงออกเป็น 2 แบบค่ะ คือแบบแรกนะคะ การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์หรือว่า relative ค่ะ การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ ถ้าตำแหน่งของเซลล์ที่มีสูตรเกิดการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามการอ้างอิงไปด้วย ถ้าเขาลกสูตรไปตามแนวแถว หรือลงตามแนวคอลัมน์ การอ้างอิงก็จะปรับเปลี่ยนค่าเองอัตโนมัติ การอ้างอิงโดยระบุตำแหน่งของเซลล์โดยตรง ถ้ามีการอ้างอิงเซลล์ Microsoft Excel จะหาตำแหน่งของเซลล์ที่กำหนด โดยเทียบกับตำแหน่งที่นำเข้าสูตรนั่นเอง อัตโนมัติ อย่างเช่นนะคะในตัวอย่าง การอ้างอิงเซลล์แบบ relative การหาค่าภาษีนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะในตัวอย่างใน เซลล์ C9 เป็นการอ้างอิงสูตรจากเซลล์ E9 แล้วก็คูณกับค่าภาษี นะคะ 0.07 ซึ่งอยู่ในเซลล์ F6 นะคะ ค่าที่ได้นะคะ จะได้ผลลัพธ์นะคะ ในช่องแท็กนะคะ แต่ถ้าเรามีการ คัดลอกสูตรลงมา นะคะ ค่าที่ได้นะคะ ก็จะ อ้างอิงลงมาตามแนวนะคะ ซึ่งวิธีการแบบนี้ไม่ได้นะคะ ต่อไปนะคะ เรามาดูเกี่ยวกับการอ้างอิงแบบสมบูรณ์หรือว่า absolute นะคะ การอ้างอิงแบบสมบูรณ์จะต้องอ้างถึงเซลล์ในตำแหน่งที่ระบุเสมอ ถ้าตำแหน่งของเซลล์ที่มีการเขียนสูตรไว้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่นการคัดลอกสูตรไปตามแนวแถวหรือลงตามแนวคอลัมน์ แต่การอ้างอิงแบบสมบูรณ์นี้ คงที่คงมีค่าตำแหน่งเซลล์ไม่เปลี่ยน การอ้างอิงแบบสมบูรณ์จะไม่มีการปรับเปลี่ยนค่า ดังนั้นเมื่อทำสำเนาสูตรไปยังเซลล์อื่น เซลล์ที่ระบุก็ยังเป็นตำแหน่งเซลล์อยู่เดิม การอ้างอิงแบบนี้จะใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายสตริงนะคะ หรือว่าดอลลาร์ไซน์กำกับไว้หน้าชื่อคอลัมน์และเลขที่แถวของแถวนั้นๆนนนะคะ อย่างเช่นในตัวอย่างนะคะ การหาค่าของภาษีนะคะ เป็นการอ้างอิงเซลนะคะ ในเซลล F 2 2นะคะ ก็คือเอาค่านะคะ ในเซลล E 2 2แล้วก็ค่าในเซลลของ F19 นะคะ แต่เราจะมีการลบไฟล์โดยใช้เครื่องหมายดอลลาร์ไซน์นะคะออยู่ที่หน้าแถวแล้วก็คอลัมน์นะคะ เมื่อเราทำการคัดลอกข้อมูลนะคะ ข้อมูลก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งชื่อช่วงเซลล์และแก้ไข ช่วงเซลล์ค่ะ การตั้งชื่อเซลล์หรือช่วงเซลล์ การใช้สูตรคำนวณใน Microsoft Excel ต้องมีการอ้างอิงถึงเซลล์ต่างๆ ถ้าข้อมูลอยู่ที่ต่างที่หรือต่างเวิร์กชีตจะทำให้คำนวณได้ยาก จึงมีการนำชื่อมาตั้งให้กับกลุ่มเซลล์ เพื่อช่วยในการอ้างอิงได้ง่ายขึ้นค่ะ นอกจากนี้จะตั้งชื่อให้เซลล์ได้แล้ว ยังสามารถตั้งชื่อ ให้กับช่วงเซลล์ สูตรหรือค่าคงที่ต่างๆ หลักการตั้งชื่อและวิธีการตั้งชื่อ มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ชื่อที่ตั้งควรใช้ภาษาอังกฤษ และควรตั้งชื่อที่สื่อความหมาย 2. ชื่อที่ตั้งไม่ควรยาวมาก เพราะชื่อนี้จะถูกนำไปใช้ในการอ้างอิงในการคำนวณ ถ้าตั้งชื่อที่ยาว สูตรที่อ้าง อิงถึงชื่อนั้นก็จะยาวทำให้พิมพ์สูตรยากค่ะ 3. ไม่สามารถตั้งชื่อ โดยใช้ชื่อเหมือนกับตำแหน่งเซลล์ในโปรแกรม เช่น C1 I5 4. ไม่สามารถตั้งชื่อที่ซ้ำกันได้ค่ะ และ5 ชื่อที่ตั้งห้ามเว้นวรรคให้พิมพ์ติดกันไปหรือใช้เครื่องหมาย underscore แทนค่ะ วิธีการตั้งชื่อเซลล์หรือช่วงเซลล์จาก Namebox นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเลือกช่วงของข้อมูลก่อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะ ไปพิมพ์ชื่อช่วงที่ต้องการนะคะที่ช่อง Namebox เสร็จแล้วนะคะกดปุ่ม enter บนแป้นพิมพ์ค่ะ วิธีการตั้งชื่อเซลล์หรือช่วงเซลล์จาก name manager สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะ เลือกช่วงข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 คลิกแท็บ Formula ค่ะ ขั้นตอนที่3 คลิกคำสั่ง name manager ค่ะขั้นตอนที่4นะคะ เลือกช่วงข้อมูล ตั้งชื่อช่วงข้อมูลในช่อง name ค่ะ จะเห็นตำแหน่งเซลล์นะคะ ที่เรา กำหนด นะคะ ในช่อง refer to เสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเค ค่ะ หากต้องการแก้ไขข้อมูล นะคะ สามารถคลิกเลือกแล้วก็ คลิก ปุ่ม edit หลังจากนั้นทำการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่มโอเคค่ะ